อยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดูด้วยโอเคผมก็ขอกราบสวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้ารับชมในวันนี้ด้วยเนาะมาผมวันนี้เรามาเล่นเกมโรมาผมอยู่ในค่าย XO นะฮะเรามาดูเลยว่าเกมเนี่ยแตกดีขนาดไหนผมเริ่มต้นที่เป็น750 เข้าไปเลย โอ้โหโลมาเม็ดนี้ 750เข้าไปแล้วผมคอมโบที่หนึ่งต้องบอกผมเกมนี้เข้าดีมากผมเกมนี้เข้าดีมากจังหวะแตกนั่งเข้ามาแบบว่าโอ้โหเหลือจะเชื่อเลยนะแจกันมาเม็ดนี้ต่อด้วยดาบหรือเปล่า ดาบมาโอ้โหถ้าดาบมานั่งนัดนี้แม่งรอบเป็นหมื่นลุยกันไปดีสนใจเข้าเล่นที่เดียวกับผมนะผมสามารถคิดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ มาแล้วผมสามพันก็ไม่โอ้โหเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบคนที่สามพันเลื่อนมาไงครับผม โอ้โห สวยงามสุดๆครับผมเอออยากเล่นที่เดียวผมก็สามารถคิดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะโปรโมชั่นจัดแบบเดือดๆเลยตอนนี้โปรโมชั่นจัดแบบเดือดๆเลยแต่ที่สำคัญของตอนนี้นะ ตอนนี้เกมที่แตกดีที่สุดก็คือเกมในค่าย XO นะผมเกมที่แตกดีที่สุดนี่คือเกมในค่าย XO วะโอ้ยเรียงแถวไปดิโอ้โหเออนายไงครับ ต่อแล้วองุ่นอีก อืขึ้นหมื่นไปเป็นที่เรียบร้อยผมเบ็ดเจ็ดร้อยห้าสิบนะเบ็ดเจ็ดร้อยห้าสิบโอ้โห เกลืออยู่ที่ไหนอะเกลือที่ไหนอะรองเข้ามาสัมผัสกันเอเองนะจ๊ะเออองุ่นมาอีกแล้วต่อด้วยแจกันสามมาหรือเปล่าแจกันสามมาหรือเปล่าฮึบโอ้โหสวยงาม ไม่ต่อเนื่องเลยครับผมดาบสามมาหรือเปล่าเจอกันสามมาลูกสวยงามโอ้ขโมยที่สามแล้ว ดาบลงมาขโมยที่สี่ไปเลย เออเหอสวยงามโลโอ้โหเม็ดนี้คอมโบที่สี่จะร้้อยหาสิบแล้วต่อด้วยดาบไปาคอมโบโอ้โหมากันแบบสวยๆเลยนะครับเฮ้ยลุยแล้วผมฟรีฟรีสปินเม็ดนี้เม็ดแรกเข้ามาแล้วผมโลดและอังุนเอ้ยโอ้โหมงกุฎราชันลุยไปเลยจ้า สนใจสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้สนใจสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ครับผมโอ้โหมาเชื่อมโอ้โหแม่นี้โอ้โหแม่งเอ้ยถ้าเกิด เป็นสิงโตหน่อยนะเมื่อกี้แม่งโอ้โหรู้จักเลยครับผม รู้จักเลยผม ก็ขอฝากนะผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและที่สำคัญอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะผมเข้ามาเล่นที่เดียวกับผมนะ คิดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ โอ้โหแตกหนักแตกดีแตกจริงครับผมที่นี่นะอ้าวข้ามารอบอะไรครับเนี่ยสโหตรงนี้นะผมผมไม่ค่อยแนะนำว่าผมเพราะว่ามันเข้ามา ไม่อยากให้มันเอามาเลยว่ะ เอามาใส่เพื่ออะไรนะผมจะถามคนทำว่าเอามาใส่เพื่ออะไร เออเอามาใส่เพื่ออะไรนะผมรู้ว่าใส่มาได้แค่ยี่สิบบาทแปดสิบบาทเนาะ คุณเอามาทำเพื่ออะไร ใส่เพื่ออะไรภาพ ก็ขอฝากด้วยครับผมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน ให้กำลังใจผมด้วยเนาะสำหรับเป็นว่าคลิปต่อๆไปว่าเกมไหนที่ผมเล่นในวันไหนแล้วมันแตกนะผมจะเล่นเกมให้ดูทุกวันนะผมเกมที่ผมเล่นนะคือเกมที่แตกนะจ๊ะเออสองพันพี่เท่าไหร่ผมหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดโอ้โหเหลือเชื่อนะโอเคผมเจอใหม่ในวันพรุ่งนี้ผมจะพาเล่นเกมอะไรอีกแล้วเกมไหนที่กำลังแตกกำลังเข้านะผมเราจะพามาเล่นให้ดูกันทุกวันนะผมแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเล่นตามกันรับรอง เล่นแล้วได้แน่นอนตามแล้วได้ตามแล้วบวกแน่นอนนะผมที่นี่ไม่มีดอกไม่มีโกงกัแน่นอนเนาะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะผมสวัสดีก็ขอลาไปก่อนนะผม สวัสดีครับก็ไปดีสองหมื่นไหม